สวัสดีค่ะ คลิปวิดีโอนี้นะคะ เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการจัดเรียงข้อมูลในตารางนะคะ หรือว่า Sort Data นั่นเองค่ะ การใช้โปรแกรม Word นะคะ สามารถจัดเรียงข้อมูลในตารางขึ้นมาได้นะคะทำให้ผู้ใช้งานนะคะสามารถนำเสนอข้อมูลในรูปแบบของตารางนะคะ และเรียงข้อมูล ซึ่งการเรียงข้อมูลนะคะ สามารถกำหนดได้ว่าเราจะต้องการเรียงลำดับข้อมูลจากส่วนใด และเรียงลำดับจากมากไปน้อย หรือจากน้อยไปมากนะคะ โดยการลากคลุมนะคะ แล้วก็คลิกเลือกเซลล์ใดเซลล์หนึ่งในตารางดังนี้นะคะ1นนะคะคลิกที่แท็บ Layout นะคะในแท็บของ Table Tool นะคะ แล้วก็คลิกเลือกคำสั่ง Sort ลิกที่ปุ่มหัวลูกศรชี้ลงนะคะ เพื่อเลือกการจัดเรียงจากข้อมูลนะคะสี่นะคะคลิกปุ่มด้านหน้าคำสั่งของ ascending นะคะ เพื่อการจัดเรียงแบบจากน้อยไปหามากหรือว่า descending นะคะ ก็คือเป็นการจัดเรียงแบบมากไปหาน้อยนะคะ อันนี้เราเลือกเป็นแบบ ascending นะคะ แล้วก็คลิกปุ่มโอเคค่ะ ตัวอย่างในผลลัพธ์จากการเรียงลำดับนะคะ ก็จะเป็นผลลัพธ์ดังรูปเลยค่ะ